ประโยคคำถาม Vous allez rester à Phuket combien de jours แปลว่าคุณจะพักอยู่ที่ภูเก็ตกี่วัน ประโยคคำตอบ Deux semaines แปลว่าสองอาทิตย์ Allez rester มาจากคำว่า Allez และ rester โดย Allez จะทำหน้าที่ทางไวยากรณ์เป็นกริยาช่วย มีความหมายว่าจะทำในอนาคตอันใกล้ Combien de jours ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ combien de ตามด้วยคำนามที่นับได้พหูพจน์เพศหญิงหรือชายก็ได้